สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่เรียนภาษาอังกฤษกับเคสนะคะ ภาษาอังกฤษที่เรียนง่ายได้ความรู้และใช้งานได้จริงค่ะ วันนี้นะคะ เราจะมาเรียนกันในหัวข้อเรื่อง will กับ going to ใช้ยังไง will กับ going to นั้นใช้ในเรื่องของการบอกอนาคต หรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า future tense นะคะ เป็น future simple tense ค่ะ ก่อนที่เราจะมาดูว่าวิวนั้นเขาใช้ยังไง เรามาดูกันก่อนว่าโครงสร้างของวิวนั้นเขาเป็นยังไงนะ โครงสร้างของวิวนะคะ ก็จะเริ่มจาก subject ค่ะ ต่อด้วยวิวแล้วตามด้วย verb ช่องที่1วิวจะใช้กับการบอกเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ที่มีการตัดสินใจทันทีทันใด โดยที่เราไม่ได้มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า เน้นนะคะ เน้นว่าเป็นการตัดสินใจทันทีทันใดแบบนี้นะ เราจะใช้วิวค่ะ เรามาดูตัวอย่างกันนะ ตัวอย่างนี้ค่ะ I will go to toilet จะไปห้องน้ำค่ะ แล้วบอกได้ไหมคะ ว่าเราอยากจะปวดฉี่ตอนกี่โมง เราบอกไม่ได้ค่ะ เราไม่รู้ล่วงหน้า เพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าจะไปห้องน้ำเนี่ยนะคะ เราจะใช้วิวค่ะ อีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ I am hungry I will eat bread I am hungry I will eat bread ก็คือนั่งนั่งอยู่ ฉันก็เกิดอาการหิวขึ้นมาซะอย่างนั้นน่ะ ฉันก็เลยอยากจะกินขนมปัง อันนี้มันก็คือสิ่งที่เราไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้าว่าฉันจะหิวตอนกี่โมงนะคะ going to นั้นโครงสร้างประโยคเขาจะเริ่มจาก subject แล้วตามด้วย verb to be ก็เป็นพวกตระกูล East MR ที่เรารู้จักกันดีเนาะ แล้วก็ตามด้วย going to แล้วก็ verb ค่ะ going to นั้นใช้กับอะไร ใช้กับเหตุการณ์นะคะที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แล้วก็ได้มีการวางแผนไว้แล้วนะ เน้นค่ะ เน้นว่ามันจะต้องมีการวางแผนไว้แล้วนะ มาดูตัวอย่างนี้กัน ประโยคนี้พูดว่า I am going to Phuket next week I am going to Phuket next week คำว่า next week ก็คือบ่งบอกถึงอาทิตย์หน้า ถูกไหมคะ การที่ถ้าเราจะไปภูเก็ต เราต้องทำอะไร เราต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถทัวร์ต้องมีการเก็บกระเป๋า ถ้าใครทำงานก็อาจจะต้องมีการลางานด้วยถูกไหมคะ แสดงว่ามันจะต้องมีการวางแผนแล้วไง เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงใช้เป็น going to ค่ะ เราลองมาดูตัวอย่างเพิ่มเติมกัน I am going to visit my friend tomorrow I am going to visit my friend tomorrow ฉันเนี่ยจะไปหาเพื่อนของฉันพรุ่งนี้ เห็นไหมคะ มีการวางแผนไว้อีกแล้ว เพราะเขาพูดว่า tomorrow พรุ่งนี้ สรุปนะคะ will เราจะใช้กับการตัดสินใจแบบทันทีทันใด ไม่มีการวางแผน เช่น I will go to toilet going to เราจะใช้กับการตัดสินใจในการวางแผนล่วงหน้า หลักการจำง่ายๆนะคะ ที่เคสอยากให้ทุกคนเก็บเอาไว้ใช้นะคะก็คือ ถ้าไปทอยเลทต้องไปให้ไว ไปให้ไวยังไงก็ต้องใช้วิวค่ะ ไปทอยเลตไปให้ไวยังไงก็ต้องใช้วิว แต่ถ้าไปภูเก็ต ยังไงก็ต้องวางแผนค่ะ ไปทอยเลตต้องไปให้ไว ยังไงก็ต้องใช้วิว แต่ถ้าไปภูเก็ตยังไงก็ต้องวางแผนค่ะ วิวนะคะเราไม่ได้ใช้เพียงแค่บอกกับเหตุการณ์ทันทีทันใดเท่านั้นนะเราก็ยังใช้วิวในการบอกเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยใช้จากประสบการณ์หรือความน่าจะเป็นล้วนๆเลย โดยที่มันไม่ได้มีหลักถงหลักฐานอะไรอยู่ตรงหน้าเราเลยนะ แต่มันเน้นจากการที่เรามีประสบการณ์เรื่องนี้มาโดยตรง เน้นว่าไม่มีหลักฐานตรงหน้านะคะ ยกตัวอย่างเช่น I think the bus will come soon I think the bus will come soon ก็คือว่าปกติเนี่ย ฉันก็จะขึ้นรถที่นี่เวลา7จ็ดโมงเช้าเนี่ยแหละ แล้ววันนี้เนี่ยเอ๊ะรถมันก็ยังไม่มาสักทีเนาะ แต่ฉันมั่นใจเลยจากประสบการณ์ของฉันเนี่ย มันจะมาทุก ๆ7จ็ดโมงเช้าเนี่ย เดี๋ยวสักพักมันก็มา อันนี้คือตัดสินมาจากประสบการณ์ฉันล้วนๆเลยอะค่ะ ก็เลยสร้างขึ้นมาเป็นความน่าจะเป็น ที่นี้นะคะถ้าเป็น going to นะ going to เนี่ยเขาก็ใช้ในการบอกเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แต่ว่ามันมีหลักฐานตรงหน้าไงมันเน้นเลยนะว่าจะต้องมีหลักฐานอยู่ตรงหน้าอ่ะยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้าง อันนี้เลยค่ะโอ้โหมืดมาเลยค่ะ เห็นไหมคะ มืดมาสักขนาดนี้เราบอกได้เลยว่า it is going to rain it is going to rain มันมีสิ่งที่ทำให้เราเห็นอยู่ตรงหน้าเลยว่า มันมืดคลึ้มขนาดนี้ยังไงฝนมันจะต้องตกแน่ ๆ เพื่อทำให้เรานะมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะ เราต้องหัดทำแบบฝึกหัดบ่อย ๆ นะคะ อ่ามาดูข้อแรกกันเลย ข้อหนึ่งค่ะ I do it now I do it now สังเกตให้ดีข้อนี้มีคำว่า now แปลว่าเดี๋ยวนี้ ทันทีทันใด เพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องใช้ will ถูกต้องค่ะ มันเป็นลักษณะเหมือนกับว่าเขาลืมทำอะไรสักอย่าง แล้วเขานึกขึ้นมาได้ เอ้ยฉันต้องทำเดี๋ยวนี้เลย I will do it now I will do it now แบบนี้นะคะ ข้อ 2 I Japan next year I Japan next year สังเกตอีกแล้ว next year แปลว่าปีหน้า หน้าคำว่า next year คือ Japan ถูกไหมถ้าจะไปญี่ปุ่น ต้องทำไมคะ ซื้อตั๋วเครื่องบิน ไม่ใช่ว่ายน้ำไปค่ะ ต้องซื้อตั๋วเครื่องบินนะคะต้องเก็บกระเป๋าเนาะเพราะฉะนั้นต้องมีการวางแผนจึงใช้ am going to นะถัดมาข้อ 3 ค่ะ I buy a new house I buy a new house จะซื้อบ้านทั้งทีหลังหนึ่งไม่ใช่บาท 2 บาทเนาะเพราะฉะนั้นต้องทำไมคะ เก็บเงินค่ะ ไม่ใช่ขอพ่อแม่นะคะ ต้องเก็บเงินค่ะ ต้องมีการวางแผนในการเก็บเงินนะคะ การวางแผนทำอะไรสักอย่างเราใช้เป็น I'm going to เพราะฉะนั้นข้อนี้จะตอบได้เลยว่า I am going to buy a new house อีกข้อหนึ่งข้อ 4 ค่ะ I think he win the next election I think he's win the next election ฉันคิดมันยังอยู่ในหัวอยู่เลย เห็นไหมมันยังอยู่ในหัวอยู่เลย คือมันยังบอกไม่ได้ว่าเขาจะได้หรือชนะหรือไม่ชนะ แต่ฉันคิดว่าจากประสบการณ์ของฉันเนี่ย ฉันเชื่อมั่นในคนคนนี้มากเลยว่า เขาจะต้องชนะนะคะ อันนี้ไม่มีหลักฐานอยู่ตรงหน้า เป็นเรื่องของประสบการณ์ล้วนๆ จึงใช้ will ถูกต้องค่ะ I think he will win the election จบแล้วนะคะสำหรับภาษาอังกฤษวันนี้ค่ะ หวังว่าทุกคนนะจะรู้ว่าต่อไปเนี่ย เมื่อไหร่เราใช้ will เมื่อไหร่เราใช้ going to ค่ะ แล้วมาเรียนภาษาอังกฤษกันใหม่กับเคสนะคะ ภาษาอังกฤษง่ายๆ เรียนง่ายได้ความรู้และใช้งานได้จริงค่ะ พบกันใหม่วิดีโอหน้า ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนภาษาอังกฤษนะคะ ขอบคุณมากนะคะ สวัสดีค่ะ